สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นายพิวัตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูหมูคลอดลูกนะครับ บอกเลยว่าลูกดกมาก ๆ แต่จะขอบอกไว้ก่อนว่าบางภาพเราอาจจะเอามาให้ดูไม่ได้นะครับ เพราะทาง YouTube อาจจะแบนเราได้นะเนื่องจากอาจจะมีเลือดมีอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็หมูแม่พันธุ์ของเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแถมยังไม่ได้ใส่ชุดชั้นใน อาจจะโป๊ได้นะครับผมเป็นไงล่ะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับเอ๊ะแต่ก่อนอื่นผมขอเปิดช anel อีกรอบนะครับขอเปิดแบบเศร้าๆสักหน่อย วัสดีครับทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายพิวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีภารกิจต้องมาทำคลอดหมูครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน 49 นาทีนะครับเพื่อมารอให้หมูคลอดนะครับเออทุกคนวันนี้ผมมีเพื่อนมาจากช่อง The One Man ด้วยนะครับมาเที่ยวอาณาจักรสัตว์หลังบ้านของผมนั่นเอง ถ้าอยากรู้ว่าผมพาทำกิจกรรมอะไรก็ไปดูได้ที่ช่อง The One Man นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆให้ดูก่อนไป ทำไมพวกนี้ม่วันๆไม่ถ่ายแต่วิดีโอ เอาไปทำอะไรรู้ติดกล้องจังวะอะไรอย่างเงี้ย บางคนเขาไม่รู้เรื่องก็คือเขาจะมองว่าเราประมาณว่าไร้สาระ เออ โดยได้เขาไม่รู้ว่า ในภายในอนาคต3สเดือนหรือ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างใช่ไหมเออบางคนเขาไม่รู้ในจุดนี้ แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำอะไรของเราไปเรื่อยๆนี่แหละคือเรามองเห็นอนาคตที่เราจะทำไปแล้วว่าทำไปมันได้อะไรเป็นไงกันบ้างครับอย่างกับมาถ่ายชีวประวัติผมเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าครับผม ป่ะสำหรับวันนี้ผมก็มีภารกิจต้องไปทำคลอดหมูนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเฝ้าอยู่ครับว่ามันจะคลอดตอนไหนครับคาดว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะคลอดนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าการทำคลอดหมูนี่เขาทำคลอดกันยังไงครับเดี๋ยวดูกันครับผมป่ะ คครับ ระหว่างที่เรารอหมูคลอดเนาะเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันสักหน่อยครับผมซึ่งหมูเนี่ยจะใช้เวลาในการ เอ่อ ผมว่า ไอคนในคลิป ไม่น่าจะง่วงนอนแล้วแหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังกันแล้วกัน สุกรแม่พันธุ์หรือว่าหมูแม่พันธุ์นั้นอ่ะเขาใช้เวลาตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องอยู่ที่ 114 วัน ประมาณเกือบ 4 เดือน นะครับ นับตั้งแต่วันที่ผสมไม่ว่าจะผสมแท้หรือผสมเทียมก็นับเวลาเท่ากันนะครับผม แต่เวลาคลอดก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบวกลบวัน 2 วัน ก็แล้วแต่แม่พันธุ์แต่โดยปกติแล้วก็น่าจะตรงวันพอดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการทำคลอดนะครับผม หนึ่งเลยก็จะเป็นผ้าสะอาดที่ไม่ใช้แล้ว เอามาไว้เช็ดน้ำเมือกที่ติดมากับลูกหมูนะครับผม 2ก็จะเป็นยาครับยานี้ก็คือยาช่วยเบ่งนะครับผม ซึ่งในศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับช่างของมันครับผม ใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลา และก็ช่วยให้แม่หมูคลอดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม และอย่างที่ 3 ก็จะเป็นกันไกรตัดเล็บครับจะเอามาตัดฟันของลูกหมู อย่างที่ 4 ก็จะเป็นกันไกรเอามาไว้ตัดรกหรือว่าสายสะดือโดยก่อนตัดเราก็จะเอาเชือกมามัดไว้ก่อนกันเลือดไหลนะฮะอย่างที่ 5 อย่างสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือที่เราใช้ในการทำคลอดนั่นเองครับ ผม ก็จะประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็แม่หมูเราก็ทำการคลอดแล้ว2ตัวครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปดูมานะครับผมเพิ่งมาเอากล้องเดี๋ยวภาพดูครับตอนนี้กำลังอบอยู่นะฮะ เอ่อวิดีโอต่อไปนี้อาจจะไม่ละเอียดมากนักนะครับ เนื่องจากอาจจะมีภาพที่ไม่สามารถออกอากาศได้เดี๋ยวทาง YouTube เขาจะแบนเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่าในการทำคลอดเนี้ยผมต้องทำอะไรบ้างนะครับผมโอเค let's go ตัวที่3มาแล้วครับระหว่างที่ผมเดินไปนะครับ ก็ลูกหมูตัวที่3ก็คลอดมาพอดีเลยครับจะเห็นได้ว่าสายสะดือยังติดอยู่เลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โดยครั้งแรกที่ลูกหมูคลอดออกมานะครับเราจะใช้ผ้าสะอาดครับเช็ดน้ำเมือกที่อยู่ในปากออกมาให้หมดก่อน หลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดรกหรือว่าที่เรียกว่าสายสะดือนั่นเองครับผมโดยใช้เชือกที่สะอาดมัดเหนือบริเวณที่เราจะตัดเพื่อกันเลือดไหล แล้วก็กันเพื่อนมันดูดเลือดด้วยครับผม หลังจากนั้นก็เช็ดตัวลูกหมูให้สะอาด แล้วก็นำไปอบหรือให้ความอบอุ่นนะครับโดยใช้หลอดไฟให้ความอบอุ่นนะครับผมอยู่ที่ 60 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมส่วนของผมจะใช้ 60 วัตต์นะครับใส่ในสุ่มครับ ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นหมูหรือเป็นไก่นะฮะโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนแรกนะ ผมตอนนี้ก็สามตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลย มันจะมีตัวหนึ่งนะครับ ที่ยังไม่ได้ตัดรกนะมันจะมีตัวยาวๆนะข้างในเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาตัดรกก่อน ก่อนจะตัดเราก็ต้องเอาเชือกมัดไว้นะครับกันเลือดออกโอ้โหแรงโคตรเยอะเลยอ่ะกัดกูแล้วกัดกูแล้วเฮ้ยไม่ใช่นมไมอันนี้ไม่ใช่นมคำกูไม่ใช่นม คืนเล็อันนี้ตัวเมียนะครับ ทุกคน เดี๋ยวมาดูว่ามีเพศอะไรบ้างตัวเมีย อันนี้เป็น อันนี้ก็ตัวเมีย ใจเย็นๆครับ น้องๆ ใจเย็นๆครับ อย่าตีกัน อันนี้ตัวผู้สรุปแล้วตอนนี้ก็คือมีตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งที่มันหยอกกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันหิวนมแล้วนะครับผม เดี๋ยวพอมันคลอดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาทุกตัวเข้าไปดื่มนม ตอนนี้แหละมันจะดูน่ารักที่สุดเลย ตอนนี้เราก็ได้ทำคลอดเสร็จแล้วนะครับผมสมาชิกทั้งหมดมี 13 ตัวนะครับผมมีหนึ่งตัวที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษครับ เนื่องจากเมื่อกี้เราเอาลงไปเพื่อที่ให้ดื่มนมเนาะแม่มันก็เลยมากัดลูกมันครับ ทำให้ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือตัวนี้นะครับผมเออสำหรับลูกหมูที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะทำคลิปแยกออกมานะครับ แต่น้องมีชีวิตได้แค่ไม่กี่วันนะครับ เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปเลย แล้วก็น้องตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผม หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการตัดฟันของลูกหมูจำนวนสีซีกซึ่งฟันนี้จะเป็นฟันเคี้ยวของเขานะครับผม เพื่อที่เวลาเอาลูกหมูไปกินนมอ่ะเขาจะได้ไม่กัดเต้านมของแม่เขานะครับผมหากกัดก็จะไม่ทำให้เกิดแผลนะฮะในวัยนี้เขาก็จะชอบกัดกันด้วยยังช่วยลดการทำให้เกิดแผลได้ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวฟันเขาก็จะงอกออกมาเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับผม ตอนนี้เราไปอยู่ในดงของลูกหมูนะเ เข้าใจผิดว่าเป็นน้แกะอะไร เนื่องจากแม่หมูยังระแวงอยู่นะครับ ก็เลยต้องเอาลูกหมูไปกินนมทีละสองสามตัวนะครับ เพื่อที่จะสามารถควบคุมได้ไม่ให้แม่หมูมากัดได้นะครับ หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงครับแม่หมูก็เริ่มให้ลูกหมูกินนมได้แล้วครับผม ตัวเลยน่ารักเลยเชียว เวลานั้นผมชอบดูเวลาลูกหมูกินนมแม่มันนะครับผมมันดูแบบพี่น้องแย่งกันกินเดียดูน่ารัก และนี่ก็คือธุรกิจเล็กๆของครอบครัวผมนะครับถ้าใครสนใจจากจะจองลูกหมูครับเพื่อนำไปคุณก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ description ข้างล่างนี้เลยนะครับผม ถ้าหากทักไปแล้วมีคนจองหมดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับผม บ๊ายบาย เจอกันกับคลิปหน้าครับ